thank you Oh. เข่มบนในรอบที่าจัดให้ในจัวนสามชาติกันต่อเลยนะครับผม olvido បុននៃរាប់កាត់កបុនរាប់ ครับผมก็จะลงไปสนับในรอบมันแก้บนที่ทางคณะทัานภาพนะได้บอกได้กล่าวไว้9รอบด้วยกันก็ขอให้สินบนนะฮะตัดขาดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมขอให้ทางคณะทัานภาพจงมีความสุขความเจริญคิดถึงสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาขอให้ร่ำขอให้รวยตลอดไป แล้วก็ขอให้พี่น้องที่อยู่ในหน้าที่นี้จงมีความสุขความเจริญทุกท่าน กับพวกเราทีมงานแต่ละคิวงพร้อมด้วยนางรำทั้งสามคณะ